ี้เจ๊นะคะพาทุกคน มาจับปลาไหลมันปลาไหลตรงไหน เอาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราเก็บได้นะห้าพันล้านอันนนี้เก็บสองคนนะทุกคน แป๊บเดียวได้ห้าพันล้านเลยนี่ เราจะเก็บไปกิน กินไม่เก็บไปเลี้ยงเหรอ น้ำมันเหลือนิดเดียวแล้วมันมีปลาเนาะ งไข่มันจะดี ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ยังไม่หมดเลยนะ มันเยอะมากเอ้ย เราลองดีไหทุกคนเห็นไหมใส่ลงไปเลย หมดแล้ว ยัง เนี่ยนูไงนู่ไง ที่จริงไม่กล้าจับปลาเลยนะทุกคน นี่คน เห็นไหมนี่เราจะเอาให้มันแบบน้ำข้น แล้วปลา มันก็จะขึ้นตามนี่คือเก็บได้เยอะมาก นี่คือวิถีของคนบ้านนอกจาก จะไปทำอะไรกินดีเอ่ย อืม ไม่รู้สิเอาหมู เอากบป้าี่เกบอะกบมันถึงผมแล้วแต่เท้ายังอย่ปลายังอยู่ตรง่นันจับปลาหรือคนนั้นเล่นน่ะกางเกงจะหลุดแล้วท่านผู้ชม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 ดดไปอย่างนั้นสิ ดึงสูงสูงดึงข้างข้างล่างขึ้นไปก่อน ดึงขามันเนี่ยครับ มันติดน้ำขี้ตมแล้วมันไม่ขึ้น ดึงขาขึ้นไปก่อน ั่นไงนั่นไงตรงมือตรงมือถังไม่ใช่ นี่นี่นี่โอ้ยไม่ถึง ข้างหน้ามันอะนี่ลงมาอีกนิดนึง นู้นมองก้อนดินแม่สิจะมามองอะไรมือ มานี่ นู่นข้างโคข้างบนขึ้นมาอีกนั่นแหละแถวๆนั้น เห็ดแล้วมั้งดูที่ตงแล้ว โอ้เราจะโยนมันทำไมล่ะ ก็มันไว้นั่นแหละ ดูสภาพนะครับทุกคนเก็บเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บจะพับทุกคนไปล้างแล้วดูปลากันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนี่ห้าพันเหล่นี้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนเราจะเทปลาเพื่อเป็นการล้างล้างแขน้าทุกคนทุกคนนี่ ล้างเสร็จคือใสอ่ะนี่มีแมงดาด้วยแมงดาติดเลย ทุกคนเราจะเอาไปให้แม่ทำกับข้าวนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะคะ บ๊ายบายหนาวมากแล้วกนสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะ หัวฟูแล้ว บ๊ายบาย